ขอยัดญาตอายัดเบสซักสิบสองไปแล้วกันนะครับผมน้ำมาลุยกันเลยวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ไก่ชนของช้างค่ายสล็อตพีจีกันนั่นเองนะครับผมไก่แจ้นะไก่แจ้นะเออมาถึงก็ไหลเลยว่ะมาถึงก็ไหลดีอยู่นะครับเนี่ยถือว่าเอาเรื่อง ถือว่าเอาเรื่องเอารามาดีอยู่ผมนี่ไงเต็มกราไปดอกนี้จังหวะนี้เลาววายเข้าสวยๆครับผมวายเข้าสวยๆนะ วันนี้เรามาแบบสายยัดเลยทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มา ขอจำแจมแบบแหลมๆเลยละกันนะครับ ผมก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจัดไประว่าช่องสามอย่างนี้สวยงามยังไงกันดียังไงกันต่อดีโหแล้วว่าการันตีการแตกมาอย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปเลยครับหมับควายดอกหนึ่งสวยๆไเปล่าเรื่องร้อยกว่าบาทนะดอกนี้ร้อยกว่าบาทอยู่เว้ ได้วายการันตีการแตกไปแล้ววายการันตีการแตกไปแล้วเต็มกราเต็มกราไปดิหูเจ็ดเกเจ็ดเกไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับ ผมจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตบิ๊กวินก้อนแรกมาแล้วนะบิ๊กวินก้อนแรกไป282บาทเอาเรื่องกับเบื้องราวกันไปเลยครับผมมาขอเข้าฟรีกองฟรีเกมเนี่ยยิ่งดีเลยนะฟรีกองฟรีเกมอยู่ไหนหมดวะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย มาดีแล้วส่งมาดีแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้ว ไงวายช่องสองไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเคดูมันไหลดูมันไหลดิโอโหอะไรขนาดนั้นมันนะวายช่องสามมาต่องี้วายกระนั้นในการแตกเข้าสวยสวยงามๆไปดิหมักควายเช็ดเคดอกใหญ่ดอกโตมาแล้ว ผมจังหวะนี้ดอกใหญ่ดอกโตมาแน่นอนนะครับนะอุ้ยซูเปอร์บิ๊กวินไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเมกะวิน 1,100กว่าบาทนะหูพัน แตกแล้วมันพันแตกแล้วลุยกันต่อเลย ผมมาแบบรวดเร็วทันใจนะวันนี้มาแบบรวดเร็วทันใจไม่รอช้าไม่ดีรอใดทั้งสิ้นแล้วดูวายมันเข้าดีจัดเลยวะโอ้โหวายไม่เข้าดีจริงเลยเพื่อนนะวันนี้เอาเรื่อง ยังไงกันต่อผมจังหวะ นี้ไปายขอยักขยับไปเบียดอ่า 40แม่งเลยแล้วกันวันนี้มาแบบสายยัดนะบอกแล้ว วันนี้เรามาสายยัดขอยัดเบ็ดแบบหนักๆไปเลยแล้วกันโอ้โหแล้วดูวายแล้วดูวายการันตีการแตก3ช่องรัวอย่างนี้รออะไรล่ะครับโคตรบิ๊กวินไปดีซุปเปอร์บิ๊กวินไปเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่กลาวินมีอีก2,032บาทนะเช็ดเคโอ้โหดูวายมันเข้าแต่เมื่อกี้เสียดายวายแม่งไม่ไหลต่อกำลังมาดีแล้วดูวายมันเข้าอีกแล้วดูวายมันเข้าอีกแล้วแต่สเกตเตอร์มาแล้ว2ตัวจังวันนี้ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อเข้าฟรีเกมขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะเมื่อนะจัดมา ไม่เสียดายมันไม่ยังไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันต่อ ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันต่อต้องมาแล้วหรือเปล่าสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมมาโอ้โหยังไม่มาอีกเหรอมึงยังไม่มาแต่มึงให้กูลุ้นขนาดนี้ลุ้นขนาดนี้มันต้องมาแล้วเปล่า จริง มันต้องมาแล้วหรือเปล่า เอ้ยเอาหน่อยโอ้โหตัวเดียวมึงก็ไม่ให้กูเนาะเสียดายผมเสียดายไม่เป็นไร เราลุยกันต่อเราลุยกันต่อเราไม่หย่องละ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 มาเนี่ยวายช่องสองโอ้โหวายช่องสองก็ไม่ไหลแล้วเริ่มละเริ่มแปลกๆล้วเริ่มแปลกๆแล้วผมนี่สเกตเตอร์มาอีกแล้วสเกตเตอร์มึงมาสองตัวหลายรอบแล้วนะ มึงหลายรอบเกินไปแล้ว รอบนี้ต้องมาแล้วจริง รอบนี้ต้องมาแล้วมับมับมับไม่มีวีแววเลยครับผม รออะไรอ่ะ รออะไรล่ะครับ แม่งไม่มีวีวงวีแววเลยชิดกี้วายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังสวยงาม ยังไงต่อดียังไงต่อดีฮึบฮึบโอ้โหเริ่มไม่สวยแล้วเว้ยเริ่มไม่สวยแต่วายกันจริงกันแตกวายกันจริงกันแตกแบบนี้สวยงามครึ่งกราบอีกดอกหนึ่งเช็ดเคมาดิค่ะมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะค่อยคุยกันได้หน่อยฮะร้อยกว่าบาทนะสวยงามอยู่วายช่องสองบางนี้แต่ไม่ไหลวะเป็นไปได้อย่างไรฮึบฮึบฮึบโอ้โหเงียบจัดเลย เงียบจัดเลยครับผมนึ่งกราไปดบาทเอามาทำไมวะหน้าไปขอยายัดกันต่อเลยกันไปเบ็ดแปดสิบมาลองดูนะลองดูผมโหนานๆที่ผมจะเล่นเบ็ดหนักขนาดนี้นะมันบอกเลยโอ้โหเหลือสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวมึงมาบ่อยเกินไปแล้วมึงมาสักทีมึงเข้าให้กูสักทีเถอะจริง มึงเข้าให้กูสักทีเอ้ยกูถามจริง มึงสเก็ตเตอร์สองตัวล่อใจกูบ่อยขนาดนี้มึงยังไม่เข้าให้กูอยู่เนี่ยใจร้ายเกิน อิงก็ใจร้ายเกินนะแต่เป็น80สิบไม่ต้องพูดทำบำเพ็ญเยอะนี่อ่ะไม่แปดสิบไม่ต้องพูดทำบำเพ็ญเยอะนะสวยงาม700กว่าบาทนะไหลทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหแล้ววายกันตีกันแต่งมาเต็มกราฟอย่างนี้สวยงามนี่ครับรออะไรเต็มกราฟครึ่งกราฟไปอีกเยอะๆไปเลยโอ้โหแล้ววายกันตีกันแต่งมาแบบรัวๆวายกันตีกันแต่งมาแบบรัวๆขนาดนี้รออะไรล่ะครับเต็มกราฟเต็มจอไปเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหบิ๊กวินนี่รออะไรอ่ะ เมกาวินไปเจ็ดพันกว่าบาทเช็ดขี้รออะไรไปเบ็ดขอยัดยัดไปสองร้อยแม่งเลยแล้วกันมาวันนี้เราสายยัดผมบอกแล้ววันนี้เราสายยัดนะลองดูวันนี้หมื่นต้องแตกวันนี้หมื่นต้องมาไว้เก้าพันกว่าบาทแล้วเนี่ยหมื่นต้องมาหูเก้าพันกูไหลลงรัวจัดเลยเก้าพันกูไหลลงรัวจัดเลยว่ะ ไม่รู้ว่าจะไหลหมดหรือเปล่านะ แต่ผมว่าหมื่นมันต้องแตกไว้วันเนี้ยหมื่นมันต้องแตกให้เราแล้วหรือเปล่าหมื่นมันต้องแตกให้เราแล้วหรือเปล่า ออีกหน่อยหนึ่งก็ยังดี เบ็ดสองร้อยโอ้โหดูวายสามช่องติดอย่างนี้ วายกระเด็นแต่สามช่องติดอย่างนี้รออะไรล่ะขาหมื่นแตกไปดีจังหวะนี้บิ๊กวินไปดอกหนึ่งนะเช็ดเก้หกพันกว่าพาดโอ้โห สุดจัดวะสุดจัดวะไหนลองดูกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะ ขอดูเชิงขอดูเชิง ไป หสองพันเลยวะสองพันเลยวะวัดใจผมจัดเลยนะเป็นสองพันเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันมา หมดเป็นหมดไม่หมดก็นั่นแหละเออไม่หมดก็รวย ตามนั้นลุ้นจัดเช็ดกี้โอ้โหแต่ทีหนึ่งรู้เรื่องแต่ทีหนึ่งรู้เรื่องหมื่นสี่เช็ดโคโอ้โหอะไรพว่อนอะรู้เลยดูวายเลยดูวายมันเข้าอย่างนี้สวยงามอีกวายเข้าอย่างนี้สวยงามเจ็ดเก้เบ็ดสองพันโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบิ๊กวินไปห้าหมื่นหก เช็ดขี้จังหวะนี้แล้วรออะไรนะครับผมพอเลยนะมันเมื่อกี้วัดใจจัดเบ็ด 2,000 นะครับนะ โอเควันนี้ขอพักเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับโหวันนี้ผมบอกเลยว่านางจังหนับแน่นอนนะ ทุนเท่าไหร่วะ ทุน 200วะเออคือทุน 200 300เนี่ยผมจำไม่ได้ แต่แต่ไป 78,000เช็ดขี้สุดกว่านี้มีอีกไหมถ้าใครอยากตามมาเล่นนะเมื่อนะ ตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเยนแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับ รีบจัด รีบจัดในไก่ชนกำลังเด็ดเลยเมื่อนะ ตามมาตามมาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเมื่อนบายบาย สวัสดีครับ